ตายมา มาถึงกระไหลดีแล้วเนี่ยทำมันเล่นไป มาถึงกระไหลดีเลยนะ ขอแจมแจมแบบว่าแลมแลมไปเลยค้างมา หมดไปแล้ว 10สปินแรกนะเมื่อนะ หมดไปแล้วสิสปินล้างครามนะผม ก็จัดฟีเจอร์กันต่อเลยแล้วกัน ไม่รอช้าไม่รีบโอ้โหจะกรทำสิเดียว เป็นไได้อยู่แม่ได้อยู่นะถือว่าถูกอูถ้าไม่แตกก็หมดไป750 เลยนะกูทุนมาแค่พันเดียวด้วยวันนี้สวยมาถึงก็เพชรแตกไปเลยนะตัวใหญ่ตัวแพงหูแต่อยากให้แตกกองหลังมากกว่าจะได้มีตัวคงตัวคูณอะไรงี้เสียดายอยู่ไม่เป็นไรถือว่าเปิดมาได้ดีครับผม นี่ไงแล้วเพชรมาต่องี้สวยงามารำมแพ้ไปเลยดิขับเราไปไงต่อดีไหลหรือเปล่าไหลหรือเปล่าไหลหรือเปล่ายังไงขอดีดีเพื่อน สวยไปโคเวอร์มัพไม้ดอกนี้ 32 บาท ไปไงต่อผมไหลหรือเปล่า ยังไงดี เออ แล้วคิวมาตอนอย่างนี้ก็แหลมแจ่มแมวดีครับมาดีไป 50 จุกจุกไป 50 จุกจุกนะ มานะถือว่าสวยถือว่ามาดีอยู่ พิ่งหยุดเดี๋ยวเพิ่งย้อนไปกันต่อเมื่อไปกันต่อสวยนี่เพชรใหม่แล้วตัวแพงนี้หมับควายไป360บาทดอกนี้นะเมื่อเอาเรื่องจัดจ่ายกับผมไปยังไงกันต่อแล้วมันไหลต่อด้วยคิวไงจังหวะนี้หมับควายไปอีกดอกหนึ่งครับผมเช็ดเคแล้วดูมันไหลต่อแบบไม่หยุดไม่ย่อน ไหลต่อแบบไม่หยุดไม่ย่อนไปเลยดีครับ เช็ดเคมาโคตรดีเมื่อเอาว่าเอาว่าเอาว่าเอาว่าเอาว่ารางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกของวันนี้มาแล้วครับผมก้อนใหญ่ก้อนโตนะซุปเปอร์ ไม่กลับไป 875 บาททวนมาดิครับ ถือว่ามาโคตรดี โคตรเด็ดเลยเมื่อนะ ะได้วายเพิ่มใหม่กันแล้วก็สเก็ตเตอร์เพิ่มใหม่สองตัวจุกๆไปเลยมันจุกๆไปเลยก้อนใหญ่ก้อนโตใหม่ก้อนหนึ่งแน่นอนนะจังหวะนี้รออะไรนะครับก้อนใหญ่ก้อนโตมาโรรอไป500กว่าบาทถือว่าแหลมเอนะเต็มกราฟอย่างนี้สวยนะอารามแท้ไปเลยครับแล้วไปยังไงต่อ มันไหลซะด้วยแล้วมันไหลซะด้วยไงประเด็นหมับควายไปหูยเก้าร้อยกว่าบาทอีกดอกหนึ่งนะไปยังไงต่อไหลต่อหรือเปล่าเพชร เพชรโอ้โห เพชรไม่มาจะตาเคด้วยมาเฉยไม่เป็นไรรางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโตมาอยู่เพื่อนก้อนโคตรใหญ่โคตรโตแน่นอนจังหวะนี้ซูเปอร์ไม่กลายเป็นอีกหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาททวนนะเมื่อนโอ้โห ถือว่าแต่โคตรดีเลยเนี่ย สปินแรกนะซื้อไปเจ็ดร้อยห้าสิบซื้อไปเจ็ดร้อยห้าสิบแม่งแต่ไปเกือบสามพันแล้วเมื่อเช็ดเค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 เยี่ยเพื่อนขออีก ขออีก ขอจำแจมยัดปีแม่งเลยละกันมาเบ็ดดีนั่นแหละยัดปีแม่งไปเลยนะเพื่อนอย่าไปหยอง ขอแหลมๆก็พอ สวยเอมาอย่างนี้สวยงามเลยโหแต่ไม่มีตัวคูณขอตัวคูณหน่อยเว้ยขอตัวคูณหน่อยขอตัวคูณหน่อย สวยนี่ไงแล้วไหลต่ออย่างนี้มับเข้าไปอีกดอกหนึ่งสามร้อยกว่าบาทนะมานะแต่กูซื้อไปพันห้าประเด็นนะกูซื้อไปพันห้าเพิ่งแต่ไปสามร้อยแปดสิบไม่เป็นไรค่อยๆไปน้อยไปเพื่อนว่าไงต่อดีดอกนี้ครับผมเพชรมางี้สวยงามอารามแท้ไปหมับควายไปอีกร้อยห้าสิบบาทแล้วไปยังไงต่อเชอรี่ช่องสองมาไหมหรือว่าโคเวอร์ช่องหนึ่งโอ้โหไม่ไม่มาสักตัวโคเวอร์ไม่ลงช่องสองเฉยเลย จำจำอีกหน่อยเพื่อน อย่าเพิ่งเงียบ อย่าเพิ่งเหงาดีว่าเฮ้ยเหลยแค่สองสปินแล้วหรอทำเล่นไปหมับไปดอกนี้ก่อน เอ้ยโคตรใหญ่โคตรโตหรือเปล่าไม่ปะจะเป็นสุดท้ายเมื่อนได้มาเท่าไหร่เนี่ยชิดที่หกร้อยเก้าสิบซื้อไปพันห้ากำไรครึ่งครึ่งเลยเนี่ยไปเบ็ดสิบเหมือนเดิมดีกว่า เมื่อน้ำเบ็ดยี่ไม่ไหวป่ะเบ็ดสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนี่แหละผมว่ากำลังดีเบ็ดยี่ไม่ไหวจริงเบ็ดยี่ไม่ไหวจริงจุกจับ มาขอแจมแจมเพื่อนขอแจมแจมมารู้สึกว่ารู้สึกว่ากลิ่นเหมือนจะตุ่ๆแล้ว รู้สึกว่ากลิ่น มันเริ่มตุ่ๆกลิ่นเริ่มออกว่ะมันผมรู้สึกว่ากลิ่นตุ่ๆมันเริ่มออกแล้วนะจังหวะนี้นะเบาจัดเลย 12สปินเท่านั้นเมื่อนะนี่ไงคือเต็มกราฟไปดอกหนึ่งดอกนี้นะแต่ยังไม่ถึงร้อยเลยเท่สปินสุดท้ายแล้ว สปินสุดท้ายว่าไงจะพลิกเกมหรือเปล่าหรือว่ายังไงดี หมดตูดหรอคงไม่หรอกมั้งสวยเชอรี่หมอบคันแม่คูณ5ไปในจังหวะนี้นะ แล้วไปไงต่อลงกลับกันเพื่อนเสียดายแต่ไปสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทกูซื้อไปพันห้าเช็ดเค้เฮ้ยอันนี้ซื้อไปเจ็ดร้อยกว่าบาทเลยว่ะไม่ใช่พันห้านี่ ไปจับไปเบ็ดยี่เหมือนเดิมแล้วก็มาขออีกรอบหนึ่งมาขอยัดแก้มือกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเบ็ดยี่นะผมสึกว่ารอบนี้มันต้องมาไว้เชื่อผม นี่ไงมาถึงก็เพชรมาเลยมาถึงก็เพชรเลยรออะไรอ่ะมาถึงเพชรขนาดนี้ต่อไปจะเป็นยังไงนะครับนี่มะนาวมาต่อเลมอนอะไรมะนาวไม่ก็เลมอนสักอย่างหนึ่งนะไปกันต่อเพื่อนสวยผมสวยนะ ถือว่ามาดีจัดจัดบอกเลยก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกแล้วจังวันนี้ไปกี่ร้อยสี่สิบบาทแล้วไงต่อดีแล้วไงต่อดีอย่าเพิ่งหมดกอกเพื่อนอย่าเพิ่งหมดกอก เลยห้าสปินเนะเมื่อนะเพชรางย่งนี้สวยงามเลยคูณสาไปหมอกฟาไปแล้วไงต่อดีผมเคด้วยช่องแรกมาไหมหรือว่ากระดิ่งเคด้วยมันเข้าอย่างนี้ก็แลมแจมแมวดีคำหมอกฟาไปอีกดอกหนึ่งนะแล้วไงต่อดีได้อยู่อ่ะยังได้อยู่อ่ะยังได้อยู่อ่ะเช็ดเคเอาเรื่องจัดจัดกับผมถือมาดิบมาดีนะถือว่ามาดิบมาดีเนี่ย ก้อนใหญ่ก้อนโตครับผม430บาทนะวะนะแล้วมันจะไปยังไงกันต่อดีครับผมจังหวะนี้เอ้าลิเดอร์กาดิ่งกับ A มาเต็มกราฟอย่างนี้สวยงามไปดิครับแล้วยังไงต่อไหลต่อสุด้วยต่อด้วยเพชรหมับควายไปอีกดอกหนึ่งเมื่อเช็ดเคเอาว่าว่าถือว่ามาโคตรดีนะเนี่ยมาโคตรดีเนี่ยส่งมาแล้วส่งมาแล้วก้อนโคตรใหญ่โคตรโตซูเปอร์เมกาหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทเช็ดเคพันห้าเลยเนี่ยพันห้าเลยกำไรละกูกำไรละอีกสามสปินสุดท้ายเท่านั้นนะเมื่อนะสวย